ในยุคปัจจุบันการนั่งทำงานแบบ co-working space ยังมาแรงแบบฉุดไม่อยู่สำหรับใครที่ต้องการสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกัน หรือแชร์ไอเดียร่วมกัน ถ้าเช่นนั้นเราลองมาดู co-working space ในยุคปัจจุบันกันนะครับ หลังจากยุคประมาณปี 2006 2009 ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเข้าถึงยุคที่ผมเรียกว่าเป็นยุคปัจจุบันละ เป็นช่วงของ early adopter บวกกับ early majority ตั้งแต่ 2009 ถึงประมาณปี 2016 ซึ่งผมคิดว่ามันปีปีนี้ครับ 2 0 1 5 2016 เนี่ยมันเริ่มเป็นปีเริ่มเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีเพลเยอร์ที่เป็นกลุ่มกลุ่มที่3 กลุ่มต่อไปเริ่มเข้ามาเล่นมากขึ้น แต่ว่าสำหรับในการอธิบายครั้งนี้นะครับ ก็คือผมอยากจะกรุ๊ป2009 ถึง 2016 รวมกันไปเลย เพราะว่า 2016 ยังไม่ยังเป็นปีที่ยังไม่ค่อยเคลียร์ ในว่าว่าโคเวกิ้งคนที่เพลเยอร์ที่เข้ามาเล่นในในในตลาดโคเวกิ้งเป็นยังไง มันเป็นช่วงแพรเริ่มเปลี่ยนแปลง นะครับก็ในยุคตั้งแต่2009 ถึง 2016 เนี่ย เราจะ ถ้า ถ้าดูจากรูปเมื่อกี้นี้นะครับ มีตั้งแต่ ตั้งแต่ Hat Factory Indie Indie Hall มา ถึง Better House เนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีระบบมากขึ้น Co-working Space เนี่ย มันจากการที่เป็นไอเดียทำมั่วๆ หรือว่าลองทำแบบบ้านๆ ดูว่า โอเค คนเข้ามา เนี่ยจะมี Space ที่เป็นกลุ่มที่เราเข้ามาใช้พร้อมกับเพื่อนได้มีหลาย ๆ กลุ่มอะไรอย่างนี้เข้ามาก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นแค่แค่สเปซที่สำหรับฮอบบี้ละมันสามารถทำขึ้นมาทำเงินจริง ๆ ได้ มันมีระบบได้ มันสามารถให้มันมันเริ่มจับต้องได้มากขึ้นเยอะ พอเป็นคอนเซปต์อย่างนี้ปุ๊บพวกคนที่ เป็นกลุ่ม Early Adopter หรือ Early Majority ตอนแรก ๆ ที่ยังไม่กล้าเข้ามาเล่นเพราะคิดว่ามันเป็นแค่คอนเซปที่คอนเซปที่ยังยังไม่ได้ proven เนี่ยเขาก็ยังไม่พอเห็น proof พวกนี้ปุ๊บเขาก็อยากจะเริ่มเข้ามาเล่นละช่วงนี้เราก็จะเริ่มเห็นเป็นช่วงก้าวกระโดด growth ในของธุรกิจ co-working มากขึ้น พอ shift ของคนเขาเริ่ม ปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มมันเลยทำให้เกิดการทะลักของของกลุ่ม Early Adopter แล้วก็ Major, Early Majority เข้ามาเล่นในในเกม Co-working มากขึ้น นี่เราก็จะเห็น explosive growth นะครับในจำนวนของ Co-working อย่างหนึ่งเลยคือที่ที่ถ้าอธิบายง่ายๆนะครับ ว่าทำไมทำไมคนเขาถึงเข้ามาเล่นในในตลาด co-working หรือ co-working เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น คือเริ่มเห็นเคสที่มี co-working หลายๆ ที่ทำเงิน ต่อตารางเมตร หรือต่อตารางฟุตเนี่ยได้เยอะกว่าในการเช่าออฟฟิศธรรมดาปกติทั่วไปถึงอย่างตั้งแต่ 2 ถึง 4 เท่านะครับตรงนี้พอคนเขาเริ่มเห็นปุ๊บมันมี success case ก็อยากจะลงมา explore อยากจะลงมาออลองกับธุรกิจนี้มากขึ้นนะครับในช่วงนี้ครับคือเป็นช่วงช่วงโตอย่างก้าวกระโดดของของตลาด co-working เลย ตั้งแต่ถ้าเราดูตั้งแต่ปี 2006ถึง2009 เนี่ยภายใน 3 ปีมีมี Space เปิดใหม่นะครับ ทั้งหมดประมาณ 70 70 ที่เท่านั้น โดยการเฉลี่ยมาแล้วเนี่ย ออกมาต่อต่อปีเนี่ยภายใน 3 ปีช่วงแรกเนี่ย มีประมาณแค่ 23 ที่ co-working space ใหม่เปิดขึ้น23 แห่งในทุกปีเท่านั้นเองนะครับ แต่พอเรามาดูสแตทตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2016 เนี่ย เรามองแล้วเราเฉลี่ยออกมาการเป็นรายรายปีเนี่ยจำนวน co-working space ใหม่ที่เปิดรายปีเนี่ยตั้งแต่ 23 มันพุ่งขึ้นไปถึง 1,655ครับอันนี้คือขึ้นโตขึ้นเกือบเกือบ 10 เท่านะครับ คืออาจจะแบบ7เท่าอะไรประมาณนี้ ซึ่งซึ่งเยอะมากภายตั้งแต่ภายใน ยุคแรกมาถึงยุคที่ 2 อันนี้เกิดขึ้นจากเทรนด์ด้วยนะครับ แล้วก็จากการที่ว่า co-working space เนี่ยเริ่มตอบโจทย์ธุรกิจ แล้วก็มี financial number หรือตัวเงินตัวเลขเงินออกมาให้เห็นได้จริงครับความการเคลมที่บอกว่า Gen Y หรือ Millennial หรือคนที่ทำสตาร์ทอัพหรือคนที่ทำทำงานยุคใหม่ๆ ต้องการสถานที่ทำงาน ที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้าน flexible flexibility หรืออย่างเช่นทำงานแล้วนอนกลางวันไปฟิตเนสออกกำลังกายได้ หรือมีสถานที่ที่นั่งให้นอนเล่นหรือ lounge area ที่ให้ดิสคัสกันได้เนี่ยมันมันเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงเพราะว่ามันมี number มามา back มา proof คนเริ่ม เห็นเทรนด์ของการดีแมนพื้นที่ให้ให้เล็กลง แต่ทำให้คุณภาพสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของของสถานที่เองหรือจะเป็นคุณภาพของเซอร์วิสก็ตามนะไม่ว่าจะเป็น security camera หรือจะเป็น maid หรือจะเป็นเซอร์วิสในการ printing หรืออะไรพวกนี้พอมีหลายๆเจ้าอยู่ด้วยกัน ในที่เดียวกันก็สามารถแชร์คอร์สแล้วก็ทำให้เซอร์วิส level คุณภาพของเซอร์วิสตรงนี้มันเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือคำคำว่า co-working เนี่ยมันกลายเป็น เทรนด์ของของสถานที่ที่มันมันออฟฟิศที่มันคูลขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการ PR หรืออะไรไงที่เติบโตมาพร้อมกับสตาร์ทเทรนด์ของสตาร์ทอัพใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นตัวจุดที่ทำให้การเจริญเติบโตมัน ก้าวกระโดดขึ้นไปเลยในในระหว่างปี 2010 ถึง 2016 จะเห็นได้ว่าแนวทางการทำงาน co-working space ในยุคปัจจุบัน มีแนวทางการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว และดูเป็น space ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันมากเลยนะครับ